กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ กับรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่อง สื่อกราฟิกเพื่อการศึกษา สำหรับหัวข้อย่อยที่ 1 วัสดุกราฟิกการสอนจะมีหัวข้อย่อย 5 หัวข้อดังนี้ 1. ความหมายของวัสดุกราฟิก 2. คุณค่าของวัสดุกราฟิก 3. ลักษณะของวัสดุกราฟิกที่ดี 4. หลักการออกแบบวัสดุกราฟิก 5. ข้อดีและข้อจำกัดของวัสดุกราฟิก สำหรับความหมายของวัสดุกราฟิก คำว่ากราฟิกนั้นเป็นคำที่มาจากภาษากรีก ซึ่งหมายถึงการเขียนภาพหรือการวาดภาพ เนื่องจากในสมัยนั้น การถ่ายภาพหรือการพิมพ์ภาพยังไม่แพร่หลาย คนในยุคนั้นก็จะอาศัยการวาดหรือการเขียนภาพอยู่ แต่ด้วยปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีในเรื่องของการถ่ายภาพหรือการพิมพ์ภาพ รวมถึงการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์กราฟิก ความหมายในยุคนี้ก็จะกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็ยังคงความหมายหลักเดิมคือ วัสดุกราฟิกจะหมายถึงทัศนวัสดุอย่างหนึ่ง เป็นสื่อที่ผ่านประสาทสัมผัสทางการมองเห็น โดยสื่อที่นำมาใช้ในการสื่อความหมายนั้น เป็นการนำมาใช้เพื่อแสดงสัญญลักษณ์ หรือความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง แนวคิด และเสริมความเข้าใจโดยอาศัยส่วนประกอบที่เป็นรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือแผนภาพเป็นต้น คุณค่าของวัสดุกราฟิก วัสดุกราฟิกนั้นมีราคาค่อนข้างถูก เก็บรักษาได้ง่าย สามารถประยุกต์ใช้หรือใช้ประกอบกับสื่ออื่น ๆ ได้อย่างสะดวก ครูผู้สอนสามารถผลิตได้ด้วยตนเอง และมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง วัสดุกราฟิก มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนดังนี้ วัสดุกราฟิกจะช่วยให้ผู้สอนกับผู้เรียนเข้าใจความหมายได้ตรงกันและง่ายขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีกว่าการฟังคำบรรยายเพียงอย่างเดียว ช่วยให้ประหยัดเวลา และช่วยให้บทเรียนมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เรียนก็ยังได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้นด้วยสำหรับลักษณะที่ดีของวัสดุกราฟิกนั้น วัสดุกราฟิกที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 1. มีความง่ายต่อความเข้าใจ สามารถสื่อความหมายได้รวดเร็ว มีความชัดเจนทั้งรูปภาพ สัญลักษณ์ ตัวอักษรหรือถ้อยคำที่ปรากฏ 2. การออกแบบ จะต้องคำนึงถึงหลักการเรียนรู้ โดยการเรียงลำดับภาพ สัญลักษณ์ และตัวอักษรตามลำดับขั้นตอน 3. ต้องมีการเน้นจุดเด่น โดยอาจจะใช้สี ขนาด รูปร่าง รูปทรงเส้น หรือทิศทางเพื่อแบ่งแยกข้อมูลที่สำคัญให้ชัดเจนเด่นชัดกว่าข้อมูลอื่น ๆ 4. มีความเป็นเอกภาพทั้งเนื้อหาและรูปภาพ 5. มีความประณีตสวยงาม แล้วก็มีคุณค่าทางศิลปกรรม หลักการออกแบบวัสดุกราฟิก การที่เราจะออกแบบวัสดุกราฟิกนั้นจะต้องมีหลักการดังนี้ คือ 1. จะต้องตรงกับจุดมุ่งหมายของเนื้อหารายวิชา 2. การออกแบบนั้นจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะนำไปใช้งาน โดยมุ่งที่จะได้รับการใช้จากวัสดุกราฟิก เพื่อการสื่อความหมายที่สำคัญ 3. การออกแบบวัสดุกราฟิกควรมีลักษณะง่าย ส่วนประกอบต่างๆ ไม่จำเป็นต้องแสดงรายละเอียดมากนัก กระบวนการผลิตจะต้องไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน 4. ควรคำนึงถึงความประหยัดทั้งเรื่องของเงินงบประมาณ หรือระยะเวลาในการจัดทำ 5. จะต้องมีสัดส่วนที่ดีเป็นเรื่องขององค์ประกอบภาพ เช่น องค์ประกอบทั้งหมด รูปแบบ พื้นผิว เส้นหรือสีเป็นต้น 6. มีโครงสร้างที่เหมาะสม มีความกลมกลืนกับวัฒนธรรม สังคม แล้วก็มีความถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ข้อดีและข้อจำกัดของวัสดุกราฟิกสำหรับข้อดีของวัสดุกราฟิกนั้นมีดังนี้ 1. สามารถแสดงเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถใช้ในการเปรียบเทียบเนื้อหาต่างๆได้ดี 2. การผลิตสามารถผลิตได้ง่าย ไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยความชำนาญมากนัก 3. ต้นทุนในการผลิตมีราคาถูกกว่าสื่อประเภทอื่น ๆ 4. การใช้งานสะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยากการเก็บรักษาง่าย 5. ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนได้ เช่น การจัดทำแผนภูมิหรือการจัดทำป้ายนิเทศเป็นต้น ส่วนข้อจำกัดของวัสดุกราฟิกนั้นมีดังนี้ 1. วัสดุกราฟิกสามารถใช้ได้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดเล็กเท่านั้น 2. การออกแบบในการผลิตที่ไม่ดีก็อาจจะทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ยาก 3. วัสดุกราฟิกที่มีคุณภาพดีและสวยงามจำเป็นที่จะต้องอาศัยผู้ชำนาญการพิเศษมาช่วยในการผลิต